หลังกราบกัน 10 สปินเช่นเคยตามสเต็ปตามสูตรเราเอ้ย ลองดูลองดูว่าวินโตวันนี้จะแตกหรือเปล่านะ ไม่ได้จัดกันมาโหค่อนข้างนานเหมือนกันนะมาวินโตเนี่ยวันนี้ก็เล่นสักหน่อยดีกว่า ที่ไม่ค่อยจับบวินโตไม่ใช่อะไรนะเล่นแล้วไม่แตกเหมือนแม่งแตกยักชิบหายแต่เป็นเกมที่ภาพสวยเกมนี้นะผมชอบภาพเกมนี้มากมาขอจำจำเพื่อนมาไอ้กะโหลก ไอ้กะโหลกแตกให้กูหน่อย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 หน่อยดีวะทำไมมันดูเงียบๆเงาๆอ่ะเมื่อไหร่เนี่ยมันมันแตกค่อนข้างยากนะ ไอ้บาบริโต้เนี่ย ผมเลยไม่ค่อยแวะมาเล่นเท่าไหร่ ไปมาหน่อยเพื่อน มา จับมา ขอจำจำแบบ แหลมๆไปเลย เออเฮด้วยยังไงต่อ โอ้โห รู้สึกว่าจะได้กลิ่นตุ่ ว่าไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ไม่ไหวเอาเบ็ดเจ็ดแล้วกันมา เบ็ดโปรดผมเลยมาสามสิบสปินยาวๆไปเลยแล้วกันนะครับผม เบ็ดห้าไม่ได้เรื่องเลยไม่แตกเลยเมื่อกี้วยการันตีการแตกมาอย่างนี้สวยงามเลยเออไม่ต้องอย่างนี้ดีวะกูยังชอบเลยมาการันตีการแตกเนี่ย แต่ขอไหลๆหน่อยมา ฟีกงฟีเกมก็เข้าให้กูหน่อยก็ได้นะสเกตเตอร์สเกตเตอร์เนี่ย อยู่ไหนกันหมดวะ โอ้โห เงียบจัดดูฝ่ช่องสองนี้ สวยงามเลยครับผมไปต่อไปต่อ อย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหย่อเโอ้โหสเกตเตอร์สองตัวแล้วอะตัวเดียวเองเสียดาย วาช่องสองไปแล้ววาช่องสองอย่างนี้ส่วนจะแล้ววาช่องสามมาต่ออย่างนี้ไหลๆไปผม ไหล ๆ ไปอย่างนี้ที่กูต้องการนั่นแหละเออไหล ๆไปต่อจะเพิ่งหยุดจะเพิ่งหย่อนเออส่วนงามวาช่องสองกับวาช่องสี่มาอย่างนี้ว่ายังไงวาช่องสองกับวาช่องสี่มายังไหลต่อได้อยู่หูมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยทรงเริ่มมาดีแล้วเพื่อนทรงเริ่มมาดีแล้วผมจังหวะนี้นะ ถือว่าได้อยู่วาช่องสองมาต่ออย่างนี้หูบอกเลยไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วเช็ดเคมาวาสเกตเตอร์สองตัวขอสเกตเตอร์อีกหนึ่งตัวเท่านั้นเพื่อเข้าฟรีเกมว่าไงโอ้โหไม่อยู่ช่องนั้นเห็นมากเพื่อนโอ้โหไม่อยู่ข้างบนเสียดายนิดเดียวเองจะได้เข้าฟรีแล้ว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 แล้วก็ที่สำคัญคือรับอลเลตด้วยนะครับจัดไปวายช่องสามมาต่ออีกส่วนครับโอ้โหเลยดูมันไหล ดูมันไหลดิครับก็จับไปดีจัดไปดีเออวายช่องสามมาต่ออีกแล้วเช็ดแค่ดูวายมันเข้าวายมันเข้าดีไว้วันนี้โคตรโหโคตรมันว่ะโคตรโหโคตรมันว่ะดูเรื่องจัดจัด ดูวายไอ้หูวายมาอีกแล้ววายมาอีกแล้วแล้วดูวายช่องสองมาตายสองตัวเงี้ยสวยงามรามแท้ไม่ได้คบมา จัดมาขอขอแบบชุดใหญ่ขอแบบชุดใหญ่เฟกระพริบเนี้ยไป ขอจะจะเป็นสิบเลยแล้วกันนะครับนะมาลองดู โอ้โหแล้วดูวายช่องสองมันมาอีกแล้ววายช่องสองมันมาอีกแล้วจังหวะนี้โอ้โหแต่ไม่แตกปะเป็นไปได้ไงวะเนี่ยมันเป็นไปได้จังใดขอจำจำขอจำจำเว้ย ีวายช่องสองใหม่แล้ววายช่องสองไม่ทำให้เราผิดหวังแล้ววายช่องสามมาต่ออีสวยงามไปต่อเพื่อนไปต่อขอหลาๆเออนั่นแหละหลาๆอย่างนั้นแหละวายช่องสองมาโอ้โหแล้วดูวายมันเข้าดีวายมันเข้าโคตรดีอะเช็ดเคไม่ต้องอย่างนี้ดิวะนี่แหละที่ผมต้องการนะเพื่อนนะโคตรมันโคตรมันเว้ยลุยลุยลุยลุยขออีกขออีก วายช่องสามมาต่อจังหวะนี้ เออ เราไปไหลที่วายช่องสองกันต่อนะจังหวะนี้นะ โอ้โห ดูไพ่แม่งเข้าแบบดีจัดเลยวายช่องสองวายช่องสามนี่คือเป็นอะไรที่แบบโคตรเด็ดนะนะผมมอกเลย แต่ยิ่งวายการันตีการแต่เไม่ต้องพูดถึงโคตรแจ่มโคตรแหลมแน่นอนมาจัดสวยๆมา ขอสวยๆขอแหลมๆเว้ย เฮ้ยเริ่มแผ่วเริ่มแผ่วเริ่มเบาอ่ะ เริ่มแผ่วเริ่มเบาอ่ะเออมันเริ่มแผ่วแล้วนะนี่นี่ไงวายช่องสองมาอีกแล้วจังหวะนี้ไม่มีแผ่วแน่นอนนะครับโอ้โหอะไรมาฮะไม่ไม่แตกเฉยเลยกำลังบอกไม่มีแผ่วมันไม่แตกได้ไงนี่ไปขึ้นกราไปดอกนี่แล้วไหลต่อ อย่างนี้สวยงามไปต่ออย่าหยุดหยุดทำไมเนี่ย หยุดทำไม นั่นแหละ นั่นแหละที่กูต้องการไปวายช่องสามนี้สวยงามโอ้โหเต็มกราฟไปนะ เต็มกราฟไปโรวยอย่างนี้บอกเลยว่าจะบอกเลยว่าลำไปไงต่อวายช่องสองวายช่องสี่โอ้โหไม่แตกเสียดายเป็นได้ไงวะน้าไม่แตกได้ไงวะจับบิดยี่แม่งเลยแล้วการเพื่อนผมไม่ได้ดั่งใจแล้วมันเริ่มไม่ได้ดั่งใจแล้ววายช่องสามมางี้สวยงามแน่นอนไปเบ็ดยี่นะเบ็ดยี่บอกเลยว่าจังนับแน่ๆถ้าแตก เบนจี้บอกเลยว่าจังนับแน่ๆ ถ้าแตก มาขอดอกใหญ่ๆ สักดอกหนึ่งแล้วจะจะพอเลย วายช่องสองมาต่อนี้แตกไปดิครับรอเลยแล้ววายช่องสามมาต่อเจ เจช่องสองโอ้โหสวยสวยสวยไปไปต่อเพื่อนไปต่อไปต่อขอไหลๆรัวๆหน่อยดิเต็มคงเต็มกราบอะไรเงี้ยมาหน่อยเว้ยวายช่องสองมางี้การันตีกันแตกแน่นอนเชื่อผม เห็นไหมบอกแล้ววายช่องสองไม่ทำให้เราผิดหวังจริงแล้วดูวายช่องสามมาต่อโอ้โหดูวายมันเข้านื่มันชิดขี้ อะไรกันครับนี่แม่งแตกรัวเกินโอ้โหแล้วดูมันไม่หยุดไม่ย่อนว่ะแม่งแต่แบบไม่หยุดไม่ย่อนกันเลยทีเดียวอ่ะโอ้โหมันจัดเพื่อนมา ไหนลองวัดใจกันสักหน่อยดีกว่า ขอสักนิดนึงแล้วกันนะขอสักนิดนึงขอนิดสักนิดนึงดอกใหญ่ ๆ หน่อยได้ไหมขอดอกใหญ่ๆหน่อย หสกิตเตอร์สองตัวมาขออตัวนึงได้ไหมขอสเกิตโอ้โหแต่กูไม่เห็นวีแววสกิตเตอร์เลยวะนั่นไงว่าแล้วดูว่าช่องสองมันมาอีกนะเมื่อจังหวะนี้ว่าช่องสองนี่แม่งตัวเด็ดตัวมันจริงๆ้องขอจะไม่แตกรอบนี้เป็นไปได้จังไหนกูพอกูชงเทเลแม่งไม่แตกทุกทีเออดีจเจริญเซเดนตราไปแล้วดูโหสิมาต่อวายช่องสองมาอีกแล้ว วายช่องสองมาอีกแล้วจังหวะนี้เอ้ยมันไม่แตกแล้วเหรอเป็นไม่ได้ไงวะ โอ้โห นี่ไงเต็มกราบไปดีดอกนี้เต็มกราบอีกสองดอกแล้ววายการันตีกันแตกมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันครับนี่อะไรกันครับเนี่ยโอ้โหดอกนี้รัวจัดมองไม่ทันกันเลยนะเมื่อนะโอ้โหแต่ก็กำไรไปเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ก็ขอพาเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ ผมใครชอบคลิปนี้มันก็ไลคก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับใครอยากตามมาเล่นนะเมื่อนะ สามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ปังหมดวันได้เลยนะครับผมสมัครฟรีมผ่านไอเยันแล้วก็รับบอลเลตด้วยนะเมื่อนะว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ